จการบินเป็นธุรกิจที่ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าทางอากาศ โดยสายการบินที่ตั้งขึ้นมาก็มีการให้บริการที่แตกต่างกันนะคะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีอยู่หลากหลายโดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้มาใช้บริการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะ ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษากันนะคะว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สายการบินเขาแบ่งประเภทกันอย่างไร แล้วก็ใช้การบริการแบบไหนในการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารค่ะ ในอดีตเมื่ออุตสาหกรรมการบินเริ่มต้นนะคะ เราจะแบ่งลักษณะของสายการบินเป็น 2 ลักษณะนะคะ ตามลักษณะการเป็นเจ้าของค่ะ คืออันแรกนะคะสายการบินของรัฐ หรือ state air carriers เป็นสายการบินที่รัฐเข้าไปลงทุนเอง เป็นเจ้าของสายการบินเองนะคะ เนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยประเทศต้องมีสายการบินเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ แล้วก็ต้องใช้เงินทุนสูงมากเลยค่ะ รัฐบาลจึงเริ่มต้นลงทุนเองก่อนนะคะ เช่น การบินไทยแอร์ไชน่าอียิปต์แอร์เอธิโอเปียแอร์ไลน์ค่ะ ต่อไปอันที่ 2 นะคะ คือสายการบินเอกชน หรือ private air carriers เป็นสายการบินที่เอกชนเป็นเจ้าของกิจการค่ะ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากรัฐบาลนะคะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสายการบินของรัฐบาลมากมายเลยค่ะ ที่ขายกิจการให้เอกชน แล้วก็มีที่เอกชนเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเองอีกหลายสายการบินนะคะ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยในบรรดาสายการบินเอกชนเหล่านี้นะคะ ก็ยังแยกย่อยไปเจาะความต้องการเฉพาะกลุ่มต่อไปอีกค่ะ เช่น สายการบินต้นทุนต่ำหรือ low cost airlines ซึ่งเป็นสายการบินที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะ เพื่อเป็นทางเลือกของการเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่ถูกลง โดยการลดต้นทุน จากการบริการด้านต่างๆ ลงค่ะ แล้วก็บางทีก็มีการจำกัดน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องบินด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการบริหารช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการอื่นๆอีกนะคะ เช่น การจ่ายค่าจ้างพนักงงานในอัตราต่ำ การเลือกใช้สนามบินรอง เช่น สายการบินไทยเวียดเจ็ตสายการบินนกแอร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะ โดยลักษณะของสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยจะมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างจากสายการบินปกตินะคะ มี 8 ลักษณะดังนี้ค่ะ อันแรก สายการบินต้นทุนต่ำจะจำหน่ายบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบิน ชั้นประหยัดปกติประมาณ40-50%ค่ะ อันที่2สายการบินต้นทุนต่ำจะให้บริการเฉพาะชั้นประหยัดเพียงชั้นเดียวนะคะ แล้วก็อันที่ 3 สายการบินต้นทุนต่ำมักจะให้บริการเส้นทางที่ไม่ไกลมากค่ะ อันที่4สายการบินต้นทุนต่ำจะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ผู้โดยสารนะคะ แต่ถ้าจะทานเราก็มีบริการขายค่ะ อันที่ 5 สายการบินต้นทุนต่ำมักจะให้บริการในสนามบินรองนะคะ ไม่ใช่สนามบินหลักระหว่างประเทศ เพราะว่าสนามบินรองเนี่ยจะมีค่าบริการที่ถูกกว่าสนามบินหลักค่ะ อันที่ 6 สายการบินต้นทุนต่ำจะใช้เครื่องบินโดยสารเพียงรุ่นเดียวหรือแบบเดียวนะคะ เพื่อประหยัดค่าบำรุงรักษา ค่าอะไร ค่าจ้างช่าง ค่าจ้างนักบิน แล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยค่ะ ตลอดจนเวลาที่เขาซื้อเครื่องบินเหมายกล็อตนะคะ เขาก็จะได้ราคาที่ถูกกว่า 7. สายการบินต้นทุนต่ำ จะมุ่งพัฒนาระบบการจองและขายบัตรโดยสาร โดยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้ตัวกลางค่ะ แล้วก็เวลาที่ผู้โดยสารจองได้นะคะ ก็จะใช้วิธีการจำรหัสบัตรค่ะ จะไม่ปริ้นกระดาษออกมาเป็นแผ่น ๆ นะคะ อันที่ 8 สายการบินต้นทุนต่ำจะไม่มีการบริการภาคพื้นค่ะ เช่น ไม่มีห้องรับรองพิเศษ แล้วก็มักจะให้ผู้โดยสารเนี่ยเช็คอินแล้วก็โหลดสัมภาระได้ด้วยตัวเองค่ะ นอกจากโลคอสแอร์ไลน์แล้วนะคะ ก็จะมีสายการบินที่มีการบริการที่เป็นลักษณะเฉพาะอีกแบบหนึ่งนะคะ คือ เขาจะมีบุคลิกเฉพาะตัวที่แตกต่างกันค่ะในการให้บริการดึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทาง แล้วก็เป็นทางเลือก แล้วก็เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ต้องการการบริการเป็นพิเศษ เช่นสายการบินไทยสมาย เขาก็ได้สร้างรูปแบบการให้บริการแก่ผู้โดยสารนะคะ เขาไม่ใช่โลคอสนะคะ แต่ว่าเขาก็จะมีการนำเอาอาหารขนมที่มีแบรนด์มีชื่อจากร้านดังๆ ต่าง ๆ เช่น After You หรือขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมดัง ๆ มาให้บริการผู้โดยสารบนเครื่อง สายการบินบางกอกแอร์เขาก็จะให้ผู้โดยสารทุกท่านเลย สามารถที่จะมาใช้ห้องพักรับรองได้นะคะ แล้วก็ในห้องนั้นก็จะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้โดยสารค่ะ ซึ่งราคาค่าโดยสารของสายการบินกลุ่มนี้ก็อาจจะสูงจากสายการบินต้นทุนต่ำนิดหน่อยนะคะ แต่ผู้โดยสารก็ยินดีที่จะจ่ายค่ะ ต่อมาเมื่อความต้องการของผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็จะมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นไปอีก การแบ่งก็อาจจะแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการอีกแบบตามนี้นะคะ อันแรกเราจะแบ่งว่าเป็นสายการบินประจำแบบมีกำหนดหรือ schedule airlines ก็หมายถึงสายการบินที่ให้ลักษณะเป็นประจำค่ะ จะมีเส้นทางที่กำหนดแน่นอนทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศ มีกำหนดตารางบินที่แน่นอนสม่ำเสมอ เปิดให้ทุกคนที่จะเดินทางเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะ ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยลงไปอีกว่า อันแรกก็คือสายการบินหลักก็คือ ผู้ประกอบการบินรายใหญ่ ๆ นะคะ แล้วก็จะบินในระยะทางไกลๆ เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ ต่อมาก็จะมีอีกเป็นสายการบินท้องถิ่นนะคะ เป็นผู้ประกอบการบินในเส้นทางระหว่างชุมชนของเมือง อันนี้ก็จะมีผู้ผู้ใช้บริการน้อยลงนะคะ แล้วก็บินไม่ไกลมาก ยกตัวอย่างนะคะ เช่น สายการบินการแอร์ค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้บริการแล้วนะคะ ต่อมานะคะ อันที่ 2 สายการบินแบบไม่ประจำค่ะ หรือ non schedule airlines หมายถึงบริษัทการบินที่ให้บริการทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีลักษณะที่เป็นการบริการแบบเช่าเหมาลำนะคะ หรือแบบพิเศษเฉพาะตามความต้องการของผู้โดยสารเลยค่ะ อยากจะบินไปไหนอะไรยังไงสามารถกำหนดตารางบินเองได้เลย ไม่มีกำหนดเวลาเป็นประจำแน่นอนนะคะ สายการบินเหล่านี้จะสามารถแบ่งกลุ่มการให้บริการแยกย่อยลงไปอีกนะคะ ดังนี้ สายการบินบริการเช่าเหมา หรือ Charter Service Airline ค่ะ หมายถึงสายการบินที่มีอากาศยานไว้ให้เช่าทั้งหมด ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการนะคะ อาจจะใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าก็ได้ค่ะ อาจจะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียว หรืออาจจะเป็นหมู่คณะก็ได้นะคะ แล้วเมื่อมีการว่าจ้างแล้วเนี่ยสายการบินต้องไม่เอาที่นั่ง บนเที่ยวบินเช่าเหมานั้นไปจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปอีกนะคะ นอกจากนั้นการบริการบินแบบเช่าเหมาลำอาจจะมีเส้นทางบินที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบริการเป็นประจำเราเรียกว่า การบินในเส้นทางค่ะ หรืออาจดำเนินการตามเส้นทางที่ยังไม่ได้กำหนดนะคะ อันนี้เราจะเรียกว่าการบินนอกเส้นทางค่ะ ส่วนใหญ่ลักษณะการบินแบบเช่าเหมาเนี่ยจะนิยมมากนะคะ ในประเทศทางยุโรป เพราะสาเหตุว่าการเช่าเหมาเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แล้วก็ค่าโดยสารถูกกว่าค่ะ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจซื้อไม่สูงมากนะคะ ตัวอย่าง ของผู้ที่มาใช้บริการแบบเช่าเหมาลำ ก็ได้แก่การจัดไปเที่ยวแสวงบุญที่นครเมกะ การจัดแสวงบุญที่พุทธคยา หรือเช่าเหมาเดินทางรอบโลกค่ะเช่าไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวใดท่องเที่ยวหนึ่งเป็นประจำอันนี้ก็ได้นะคะ หรือบางทีก็จะมีบริษัทนำเที่ยว ใหญ่ๆ เนี่ยเขาก็จะจัดดำเนินการให้กับลูกค้าของเขาเอง ในการเช่าเหมาลำที่เป็นประจำแบบมีกำหนดค่ะ อาจจะขอเช่าเหมาในลักษณะเหมาหมดทั้งลำก็ได้นะคะ หรือจะเช่าที่บางส่วนของเครื่องบินก็ได้ค่ะ จะเช่าเหมาตลอดเส้นทาง หรือจะเช่าเหมาเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้โดยสารเลยนะคะ สายการบินบริการแท็กซี่ทางอากาศ หรือ Air Taxi Service Airline ค่ะ หมายถึงสายการบินที่ให้เช่าอากาศยานเหมือนเช่าเหมานั่นแหละค่ะ เพียงแต่ดำเนินการด้วยอากาศยานที่มีขนาดเล็กลงนะคะ ความจุประมาณ4-18ที่นั่งค่ะ แล้วก็จะดำเนินการบินเฉพาะเมื่อมีผู้มาเช่าขอใช้บริการเท่านั้นนะคะ โดยผู้เช่าเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดเองเลยค่ะว่าจุดหมายปลายทางคือที่ไหนวันเวลาบินเวลาที่ไหน อันนี้แล้วแต่ความต้องการของผู้โดยสารเลยนะคะ ซึ่งประเทศต่างๆ เนี่ยก็จะมีกำหนดข้อบังคับในการควบคุมบริการ แท็กซี่ทางอากาศ เช่นเดียวกับการบริการสายการบินหลัก หรือสายการบินเช่าเหมาอื่น ๆเลยค่ะ ในประเทศไทยนะคะ เราก็จะมีบริษัท Air Taxi Service Airline อย่างเช่นบริษัท M7 ค่ะ แล้วก็ สายการบิน M7 เนี่ยนะคะเขาก็จะรับบริการให้เช่าเป็นแท็กซี่ทางอากาศ หรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ๆนะคะ มาใช้บริการเพื่อเป็นเครื่องบินพยาบาลในการขนส่งผู้ป่วยด้วยค่ะ ต่อไปอันที่ 3 นะคะ คือสายการบินบริการเฮลิคอปเตอร์ค่ะ หมายถึงสายการบินที่ให้เช่าอากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ หรืออากาศยานปีกหมุนนะคะ ด้วยความที่สายการ ด้วยความที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะคะ มันจะอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้างลำตัว หรือแรงยกจากใบพัดขนาดใหญ่หมุนอยู่ด้านบนของเฮลิคอปเตอร์ยานพาหนะชนิดนี้เนี่ยก็เลยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศตามความต้องการเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้าง หรือแม้กระทั่งถอยหลัง แล้วที่สำคัญคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งขึ้นลง ที่ใช้ระยะทางกว้าง ๆ เหมือนเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะสามารถให้บริการสำหรับพื้นที่ที่แคบ ๆ พื้นที่ที่ไม่มีสนามบิน พื้นที่ไกล ๆ ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ในการขึ้นลงนะคะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสภาวะฉุกเฉินตามที่ต่างๆ ก็มักจะมีผู้มาใช้บริการลักษณะนี้ เช่น ขนส่ง ลำเลียงผู้ป่วยเพื่อมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย ขนส่งเอกสารสำคัญไปยังพื้นที่ไกล ๆ หรือในยามปกติเราก็จะมีการใช้บริการขนส่ง เฮลิคอปเตอร์ได้เช่นกันนะคะ เช่น การรับส่งพนักงาน การขนส่งของใช้อุปโภคบริโภค ไปยังบริษัทขุดเจาะน้ำมันระหว่างแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลและบนบกค่ะ